เขาสงสัยว่าเป็นอย่างไรต้องเปลี่ยนเวลาเล่น อืม กะจะอธิบายตั้งไหนดีอะโอ้โหน้อยสี่สิบเออเวลามันบ่ตายโตเนาะคะ่ะกะ จังที่บอกว่าหนูน้าเล่นประจำก็คือเก้าโมงบ่ายสองแล้วกะ ตีสองเวลาที่เล่นประจำของหนูน้าอิหลีก็คือเก้าโมงที่หนูน้าจะเล่นแบบ เพราะว่ามันเข่าดีสุดของหนูน้าเนาะก้อนในเล่นหนูน้ากะสิเช็คไม่เฮ็ดเนี่ยแบบสี่แบบ ให้มันแน่ใจก่อนว่าเออ มันมาแท้ๆล่ะหนูนะจ้าสิเลน อ่ะ เราที่นี่ เอ่อเก้าโมงเวลาที่เรียนประจำอ่ะหนูนะลองไปเช็คไม่เช็คอย่างมัน มันเป็นวืดวืดเชียร์ร้อยหกสิบแถวนึงว่ะเออหกสิบ มันเป็นแบบบ่ค่อยเข่าอ่ะถามว่ามันเข่าดีบอมันก็เข่าดี แต่ว่าแตกแบบบ่ได้จังทีเขาต้องการบันไดเนาะค่ะถามว่ามันควบคุมได้บอมันก็ควบคุมบ่ได้ละแต่เขาก็เลือกเวลาเล่นใดเนาะ การเลือกเวลาเลนนี่ก็ซอยได้เยอะเนาะคะ่ะแล้วก็สูตร อ่ะ โอ้โหเชี่ย220 บาท เอออีกสิบาท สูตรนี่นะคิดว่าสำคัญอยู่นะแปดร้อยอ่ะ เดี๋ยวพันหนึ่งเขากระสิบปรับใหม่เนาะจังทีว่าเคยเล่นกัน โอเคหืร้อยเจ็ดสิบเชื่อแถวนี้สำหรับคนที่ เอ่อทักเมื่อถาม เมื่อทำสูตรนูนะเดี๋ยวกะทักมาได้เลยเนาะค่ะดนูนะสิ เอ่อ บอกว่า ไม่ เอ่อ ทุนเท่าเนี่ยใส่ไม่เท่าไหร่เชี่ยทหารซีอันสามร้อยโอ้โหมาว่ะได้ปั๊มไม่แล้วเนาะค่ะเดี๋ยว ขอปั๊มไม่ก่อน โอเคหกสิบบาท เออร้อยหนึ่งกะเห็นบ่เขาเปลี่ยนเวลาเลนขืนพันหนึ่งยังไวเลย กาสร้องเหล่นเอียง่ไม่แน่นะคะจังพวกเวลาพวกเอียงสิโอ้โหเชื่อเสือได้ดาบขวานเฮ้ยโลโอเคมาคอมโบซีตะวามงกุฎนี่ ออกยากอยู่แล้วเนาะถ้าสิวังให้มงกุดแตกออกไปเนี่ยเป็นไปแทบจะบ่ได้เลย ไปค่ะโอเคโลมานี่ มันเป็นเกมที่เขาต้องเลี่ยงทุนไปเรื่อยๆนะคะเลี่ยงแบบค่อยๆไต่ขึ้นไป คุณน้าคิดว่าบอกสมควรที่จะใส่แบบ เออเพิ่งไม่ยังอ่ะใส่แบบไม่สูงสูงเท่เดียวอ่ะโอ้โหร้อยสี่สิบมาว่ะสวยสองละโอ้โหเอางุ่นลายงามนะ น่าจะแตกคอมโบสามได้แต่บอมา เออโอ้โหห้าร้อยสี่สิบเที่ยเดียว มาเห็นบ่เพราะเขาเปลี่ยนเวลาเล่นสองพันแล้วค่ะ ไปค่ะปรับไม่ โอ้โหฟันสิงโตเขาน้ำสวย ว่าตะวันเหลืองเด่นหนูนะก็ได้จะโลกเก่าหรอวะเออเออ ดับ โอ้โหฟันถึงดับแรก เชี่ยมันเป็นไปบ่ได้เอียงวะ ฟันถึงดับแรก โอ้โหเอาเชียโลเห็นปะโอ้โหไปต่อไปค่ โอ้โหโลอีกและนี่อย่างวะโอ้เออ ทุกโอ้โหเชี่ยโดด โอ้ ไปค่ะ โอ้โล สวยหนึ่งดาบกับสามโลนะคะเห็นปะต้องให้หนูนะเลือกเอี่ยง มันก็ได้ละโลฉายาโลท้องคำนี่บ่ได้มาเพราะโชคช่วยนะคะสองพันแปดสี่พันเจ็ดละ โอเค ออกดเรื่อยๆแล้วกันละกันเนาะสำหรับผู้ใดที่สนใจอยากเขาคุมเทเลแกรมนะคะก็สามารถจอยกันได้เลยเนาะเดี๋ยวนูนะสิทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วก็สิปักบูธไว้ให้กะกดเขามาร่วมสนุกกันได้เนาะค่ะในกลุ่มเขากะมีกิจกรรมมาแจกมีแบบเออคนว่าอย่างอะกิจกรรมแจกเครดิตฟรีเออเอาสวยฟรีสปินมาแล้วเอาโลหาเทียสวยงามองุ่นตัวมา นั่นละหกเทียโหยเชี่ยห้าได้เจ็ดเทียนี่หนูนัดจะได้ฟรีสปินยี่สิบเนาะค่ะโอ้โหเสียดายนะ เออสองร้อยสะสมอยู่ที่แปดร้อยบาท เนาะค่ะสิบข้างโอ้ยแตกทียะสองร้อยสองร้อยเลยว่ะ บางคนอาจจะไม่ค่อยมักปันไหนเพราะว่าโลมามันแตกเมื่อหลายคือพี่จี แต่ว่าหนูนะ หนูนะคิดว่าถ้าสมมติว่าเขาสิสะสมทุนเนาะค่ะมาเล่นโลมาดีกว่าโลมานี่เป็นเกมที่แบบมันค่อยๆไต่ขึ้นไปอะ่ะ มันเทศให้ เอ่อเงินเขาบ่หลุดไว้เนาะค่ะ โอ้โหซี่ร้อยหาซิปอารมณ์แบบสมมติว่ามีรอยนึง อ่ะเหรียญโลมาโมเมนจิ้มไม่เดียวเจ็ดสิบห้าหกสิบเด้ค่อยๆไต่ขึ้นไปแบบไส้ไม่หกบาท ค่อยๆค่อยๆค่อยๆขึ้นไปเส่ะ กับไอ้พี่จีอ่ะ โอ้โหมัวเฮ้ย เก้าร้อยห้าสิบโล่เหรอ โล่ล่ะ เมื่อกี้น่าจะโล่เชื่อ เออแปดร้อยเฮ้ย เรื่อยๆว่ะ คิดถึงละที่เปลี่ยนเวลาเล่น ถ้าสมมติเขาเอ่อเล่นแต่เวลาเก่าๆนี่เขากับบอมีโอ้โหบอมีทางหูเนาะค่ะว่า มันแบบเข่าว่าเขาโอ้โหเสียดายเห็นดาบขวานวะล็อกกลาง ถ้าสลับกับโลนะ เชี่ยโอ้โหเสียดายว่ะห้าสิบว่าเหอมิจะจังหวะที่แบบหนาเสียดายทั้งมันเลย เฮ้ยหนึ่งพันห้าสิบบาท โอ้โหเชื่อเบิงเบิงเบิงเบิงเบิงเบิงเบิงเบิงไรนี่เบิงไรนี่โอ้โหสิงโตมังกุฎทหารม้าแบบครบๆ เลยอ่ะ โอ้โหสวยร้อยห้าสิบ ว่าหนูนาท่านได้บอกเวลาเรียนเลยนี่ว่าอันนี้หนูนาเรียนตอนสิบโมงเนาะค่ะแต่กับบอมแมนสิบโมงตรงอะสิบโมงเท่าไหร่วะ มึงนาฬิกากันแป๊บนึงอ่าสิบโมงยี่สิบหนูนะเียญสิบโมงยี่สิบเนาะค่ะสิบโมงยี่สิบเนาะ เออ สวยโล เฮ้ยเจกันมาสามแล้ว โอ้โห อีกอันเดียวนี่สิงโตสลับกับโลล็อกแรกสีได้เลยนะโอเค เอออาติสอืมอืมรู้สึกว่าเขาเรื่อยๆ เออสิงโตซีช่อง เดี๋ยวหนน้ากะ ขอฝากกดติดตามน้ำแน่นเนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตเรากะสลัดเสียงพ่อมแล้วกับของแอนบินคนอื่นๆน้ำกะ เข้าไปกดติดตามเลยเลยเดี๋ยวหนูนะสิมีกิจกรรมไฮเลนเนาะค่ะ กิจกรรมกะบ่ยากบ่ยากเลยบ่ได้นับโลดอก เห็นนับโลกันเราลิโตนเลยโอ้โหเออคือเราหาซิฟมาหนึ่งมืนละหนูนาว่ามันยังไปเดต่ออยู่เนาะค่ะสำหรับเวลานี้ไปค่ะ เดี๋ยวกดต่อเลยเออหาสิบบาท เคเดี๋ยวเขาค่อยๆเลี่ยงไปเรื่อยๆ เนาะมีโอกาสถึงมื่นหาสองมื่นได้ทั้งสี่สวย ร้อยหนึ่ง โอ้โหเชี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวเก้าพันสองยาวาเฮ้ย ดูดว่ะ เริ่มดูด อาการนี่คือเริ่มดูดแล้วเนาะค่ะ เดี๋ยวบอแมนละ ชี่ยเดี๋ยวมันเริ่มดูดว่ะท้องไหนวะ อาการนี้คือเริ่มดูดเนาะค่ะ เดี๋ยวหนูนะสิไตเหยหอดมือนึงคืนแล้วกะเซาเล่นกันแล้วกัน เดี๋ยวสิกดไปเรื่อย ๆ ให้มันหอดหอดมือคืนอาการนี้คือบ่บ่ได้แล้วมันลดแบบแห้งเกินไป เออคอมโบหามา เชื่อดีนะ ดีนะ ที่ฟรีสปินเข่าโอ้โห หาข้างเนาะค่ะห้าฟีสปินนี่ออกอะน่าจะถึงมื่น น่าจะนะ แต่ว่าไม่ค่อยแตกเลยว่ะ โอ้โหบ่ถึงแท้แบบนี้บ่ถึงเนาะค่ะ เชี่ยหกร้อยห้าสิบบาท ก็ปัญหาอย่างวะ เริ่มดูด เออ สามร้อย สวย หกร้อยค่ะ โอ้ขาด มันขาดอยู่ไป เอาให้มันทอดสวยโอ้ยดีนะ โลมาดาบฝานมาสวย เอ้ย ได้ว่ะเบิ้งลายมงกุดเอ้ยบอมแมนมงกุดเบิ้งลายไอ้สิงโตเชี่ยโอ้โออกฟิสปินนี่น่าจะ น่าจะฮอดฮอดแท้ๆล่ะเดี๋ยวดูนะ ออกฟิสปินนี่หนูนะเซาเลนเนาะค่ะ เริ่มดูดเดี๋ยวหนูนะเสียอธิบายว่าเพราะอย่าง โอเค สวย แตกที่ละหาสิบหาสิบ บอมแมนได้เลยสี่ร้อยหาล้อเอ้ยหาสิบ โอ้โหเชือกเริ่มดูดคืนเนาะเมื่อกี้ อ้าวหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทเป็นหนึ่งมืนเจ็ดร้อยเนาะค่ะ เอาทุนมาหาร้อยอ่ะสำหรับที่หนูนะบอกว่ามันเริ่มดูดเมื่อกี้ก็คือ ปกติอ่ะมันสิแตกแล้วก็สลับกับแบบ กับกับเสีย แตกสลับแตกสลับเรามันก็สีแบบแตกให้เขาแบบดันเขาขึ้นไปเรื่อยๆเนาะไอเวลาที่เรียนประจำราวันที่นี่จังหวะเมื่อกี้ก็คือมันลดลงไปเหลือแค่แปดพันเหลือบ่แม่เหลือแค่เหลือตั้งแปดพันเก้าอ่ะอารมณ์แบบกุศิดูดแล้วนะนี่อย่างแบบสิน่ะ เราค่อยๆ ลดลงไปเรื่อยๆเนาะค่ะกะให้เซาดีกว่าเนาะฮาสมุดเห็นว่ามันเริ่มดูดโอเคเดี๋ยวหนูน่าก็ขอฝากไว้น้ำแน่นะคะกับช่องลักปันสล็อตแล้วก็สล็อตเซียนพ่อมแล้วก็ยังมีช่องอื่นๆอีกเนาะค่ะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตาม ให้ช่องรักปันสล็อตน้ำแน่เนาะอย่าลืมกดเขากุ้มเทเลแกรมน้ำเออ อ่ะ เดี๋ยวจังไรเมื่อนี้หนูนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไหมคลิปหนาสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ